สวัสดีนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาทำการเปลี่ยนโชคสปริงด้านหลังของ BM E60 นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนทำอย่างไร แต่ก่อนอื่นนั้นผมจะให้ดูนะครับ ว่าเวลาถ้าเปิดเนี่ยมันจะเด้งแรงขนาดไหนบางทีเนี่ยโดนกระจกแตกเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้โหแรงมากครับอ่านี่เราเข้ามาแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทำการเปลี่ยนอย่างไรนะฮะ ก่อนอื่นนะครับ เดี๋ยวเราเอาด้านข้างออกก่อนอนนี่คือด้านข้าง ส่วนสปริงที่มีอยู่นะะก็คือตรงด้านข้างตัวนี้สปริงตัวเก่านี้ มันพังหมดละเราจะเอาออกเราจะคู่ครับ ี่ครับซึ่งเป็นตัวยูนะครับเอาออกก่อนซึ่งมันแขวนอยู่นิดเดียวเองฮะตรงนี้ครับนะรอกันนิดเดียวเอง อันนี้ออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราทำการซื้อเข้ามาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้เลยนะครับความต่างนะครับผม เห็นไหมฮะไปแล้วนะครับ แล้วเราก็ใช้เกียร์ตัวนี้นะฮะเพื่อทำการใส่เข้าไป ให้เข้าล็อกแล้วตอนนี้นะครับเราทำการติดล็อกนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทำการเปิดปิดการโชคยังไงนะครับเราติดตามครับ ิดแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับ จากที่แบบว่าท่านชมเห็นเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยมันจะเด้งแรงมาก โอเคนะครับราคา 900 บาทครับผม อยากให้ท่านผู้ชมนะครับ ได้ทำตามแบบนี้นะครับ แล้วก็จะไม่เสียอะไรมากมายนะครับทำเองนักเลงพอ ขอบคุณมากนะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับ สวัสดีครับลืมกดติดตามกดติดตาม